ต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์ เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทำแผลกันนะคะ ในปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์การดูแลผู้สูงอายุ มีความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีความรู้ความเข้าใจ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการทำความสะอาด การจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายตามมา ซึ่งนอกจากการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์แล้วยังรวมไปถึงการจัดเก็บ การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทานอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมยา เช่น ครกบดยา ตลับยา มีดแบ่งยา แก้วทานยา และการดูแลสิ่งของจำพวกผ้า หรืออุปกรณ์ทำแผลสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องถูกสุขลักษณะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่สามารถละเลยได้ ในการดูแลรักษาความสะอาดของผ้าสำหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พึงตระหนักถึงความสำคัญ การรักษาความสะอาดจะลดความเสี่ยงที่ผ้าจะเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคอีกทั้งกระบวนการคัดแยกการซักล้าง การทำตากแห้ง การทำให้แห้ง การจัดเก็บ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการได้อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ โดยมีการปฏิบัติตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ การรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ปนเปื้อน การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ การห่อหรือการบรรจุ การจัดเรียงเข้าเครื่อง เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ การทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดเตรียมการใช้อุปกรณ์ในครั้งต่อ ๆ ไป คำแรกคำว่าบาดเจ็บ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่า เคกาชิมัสเคกาชิมัสแปลว่าบาดเจ็บ ส่วนคำว่า แผลนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คิซึคิซึ แปลว่า แผลคำว่า เครื่องมือ หรือว่าอุปกรณ์นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโดกุโดกุแปลว่า เครื่องมือ หรือว่าอุปกรณ์ค่ะถัดมาคำว่า ผ้าพันแผลนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโฮไตโฮไตผ้าพันแผลค่ะ ต่อไปคำว่ายานะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคุซุริ คุซึริแปลว่ายาค่ะ ส่วนถ้าจะบอกว่าทายาจะพูดได้ว่าคุซึริโอนูริมัสคุซึริโอนูริมัสแปลว่าทายาค่ะ ถ้าจะบอกว่า กินยา จะพูดได้ว่าคุซึริโอโนมิมัสคุซึริโอโนมิมัสแปลว่า กินยาค่ะ คำว่าเยียวยา หรือว่ารักษานะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าชิเรียวชิมัสชิเรียวชิมัสแปลว่า เยียวยา หรือว่ารักษาค่ะคำต่อไปนะคะคำว่า จาน ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอซาระโอซาระแปลว่า จาน ถัดไปคำว่าชามนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าชาวัง าวังแปลว่าชาม ค่ะ ถัดไปคำว่า ช้อน นะคะ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าสปูนสปูนแปลว่า ช้อนคำสุดท้ายนะคะ แก้วน้ำภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคัพปุคัพปุแปลว่า แก้วน้ำค่ะ